นะครับผม ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับผมผม ผมผมวันนี้เรามาคันนี้ขูเล่นโยก็ไม่้เปิดเลยอย่างนี่หนูไม่ได้สายเมื่อกี้ก็เล่นกับป้าคุยไม่ยังไม่เห็นมันเล่นกูเลยกูตายก่อนหนูหนูทำไร Elma connected my one. Yeah. เฮ้ยอาชิพอยู่ Hello. แล้ววันนี้มาบุกบุกตาดีดีมาบุก ไอ้โหก็เป็นบนภูเขาอ่ะเก็บของของเนี้ยบนภูเองมันได้เปลี่ยนตัวเลย रोड आता है वो पैकेट में आऊंगा

แคปจริงๆครับผม มาจบคลิปนี้นะครับดูดิผมโตแล้วนครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบูดิบิดิ